บทที่5การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการรู้สารสนเทศ ที่เป็นความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการได้ โดยใช้เครื่องมือสืบค้นด้วยเทคโนโลยี ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความหมายของอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต กระบวนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ทักษะที่จำเป็นในการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการสืบค้น หรือ Search Engine เทคนิคที่ควรรู้ในการสืบค้นสารสนเทศ เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศด้วย Google ตลอดจนตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของไทย และตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของต่างประเทศ เพื่อให้ผู้สืบค้นสารสนเทศ สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ความหมายของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และสื่อสารข้อมูลได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ อินเทอร์เน็ต จึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการประยุกต์อินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง ทั้งในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาและการวิจัย ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และในองค์กรต่างๆ นับเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้อินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือช่วยคนที่มีประสิทธิภาพและแพร่หลายได้อย่างรวดเร็ว